สวัสดีค่ะ แล้วพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนสอนทำคาราเมลบัตเตอร์ครีมสุดปัง เอาไว้แต่งหน้าเค้กเองได้ง่ายๆค่ะ อืม คุณพี่สอนคาราเมลบัตเตอร์ครีมอย่างนี้อาจมันจะยากไหมคะคุณพี่ มันง่ายมากเลยค่ะน้องตินติน ถ้าอย่างนั้นไปสอนหนูดีกว่าค่ะคุณพี่ขาได้ค่ะค่ะ ตัวคาราเมลบัตเตอร์ครีมเนี่ยเบสของมันก็คือบัตเตอร์ครีมนี่แหละค่ะ เพียงแต่เราใส่เจ้าตัว ซอสคาราเมลลงไป เพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติะนะคะ ขั้นตอนแรก อ๋ออย่าเพิ่งสิคะ่ก่อนขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างคะ ในส่วนผสม อ๋อ ใช่ใช่ส่วนผสมนะคะ ก็จะมีเนยสด ค่ะ แล้วก็เป็นเนยขาว แล้วก็ตัวซอสคาราเมลของเราค่ะค่ะค่ะเริ่มเลยง่ายๆเลยนะค่ะ เราก็ใส่ ใส่เนยเนาะช่วยตัดเนยนิดนึงอะครับเพราะว่าจะด้วยช่วยให้มันผสมผสานกันได้เร็วขึ้นเนาะใช่ใช่ค่ะ ใส่เลยนะ เสร็จแล้วเราก็ ใส่เจ้าตัวเนยขาวค่ะเนยขาวนี่ช่วยอะไรคะคุณพี่คะมันช่วยในการส่งส่งตัวในการอยู่ตัวของตัวบัตเตอร์ครีมของเราอะนะคะ ค่ะค่ะ เอาให้หมดนะคะเสียดายมันเหนียวค่ะ โอเคค่ะเสร็จแล้วคาราเมลนี่เราไว้ใส่ตอนสุดท้ายนะ แล้วก็จะตีตัวเนยสองชนิดนี้ ซึ่งเราจะใช้เวลาในการตีเนี่ยประมาณ 30 นาที นะคะงั้นลองตีเลยค่ะ ได้เลยค่ะ เราก็เปิดเครื่อง ตินเห็นไหมคะว่าตอนเนี้ยมันได้แล้วนะเสร็จแล้วเหรอคะ ยังค่ะเดี๋ยวเราต้องใส่คาราเมลไป แต่เนี่ยเห็นไหมคะว่า ตัวเนื้อบัตเตอร์ครีมของเรามันเนียนแล้วก็มีความฟูขึ้นมาฟูเหมือนปุยนุ่นเลยใช่นิ่มมาทีนี้เราก็จะใส่ตัวคาราเมลลงไปนะคะค่ะ ใส่เสร็จแล้วก็ปั่นต่อเลยใช่ไหมปั่นต่อใช่ค่ะ ปั่นต่ออีกนานไหมคะคุณพี่ ไม่นานหรอกค่ะ แค่แค่พอให้มันเข้ากันตัวคาราเมลมันเข้ากันอ๋อโอเคค่ะ อ่าแล้วเราก็ลองปั่นดูนะคะ่อ๋ออ๋ออย่างนี้ สูตรที่แท้จริงชิ่นต้องอร่อยซอสคาราเมลได้นะเนี่ยติดแค่ตอนที่ว่ามันแค่ระเบเนี่ยค่ติน ตอนนี้ซอสคาราเมลของเราก็เข้ากันดีกับตัวบัตเตอร์ครีมแล้วนะคะ ก็ได้แล้วล่ะค่ะ ตัวบัตเตอร์ครีมของเราโอเคนี่เห็นไหมคะ อ่ะ ติดลองดูซิว่าเป็นยังไง เนื้อมีความแบบนุ่มมากเลยค่ะ ต่างจากตอนแรกที่เป็นเป็นเนื้อแข็งๆ เลยนะคะค่ะแล้วลองชิมดูไหมคะ ได้ค่ะไหนลองโอ้ยโอเคเลยค่ะ มีความหวานของคาราเมลมีความหวานมีควาอมมัน ของเนื้อของตัวเนยค่ะอร่อยมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะนี่นะคะก็ได้ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นบัตเตอร์ครีมที่มีรสชาติของคาราเมลค่ะ สามารถไปตกแต่งเค้กหรือหน้าเค้กหรืออะไรก็ได้เนาะใช่ตัวคัพเค้กค่ะ ได้หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จะมาสอนหนูในการทำถุงบีบเนาะโฮมเมดแบบง่ายๆในการจับถุงบีบเราจะเอาครีมใส่ถุงบีบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เริ่มกันเลยนะ ถุงบีบที่พี่ใช้นะคะ เป็นถุงบีบแบบที่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย มันก็จะมีความไฮดีเพราะปกติในสมัยก่อนเนี่ยถุงบีบมันจะเป็นผ้าค่ะ ใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องซักแล้วก็ใช้ใหม่ มันจะเป็นมันก็จะเออมันก็จะแบบว่าสกปรกหน่อยแล้วเรารักษาความสะอาดไม่ดีพอ แต่พวกอย่างเงี้ยมันใช้ทีเดียวเสร็จเลยอ๋อเหมือนเป็นเป็นแบบแบบเป็นผ้าิธรรมดา ค่ะค่ะ นี่เราก็เป็นถุงบีบนะ เดี๋ยวพี่จะสอนตินตินทำเนาะทีนติเอาไปหนึ่งถุงค่ะค่ะก็คือว่าเวลาเราจะพับถุงบีบเนี่ยเราพับด้านบนอย่างนี้นะค่ะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยบดุขยันขยแล้วเราก็เราจะใส่หัวบีบใช่ไหมคะค่ะซึ่งหัวบีบเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบมากเลยค่ะ มีทั้งแบบหยาบ แล้วก็แบบกลมอย่างนี้นะคะ แล้วก็มีหลายขนาดด้วยอครับอ๋อค่ะ แล้วเห็นไหมมันมีตั้งแบบพลาสติกอะไรคะเป็นหัวงงเป็นเอลได้ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพี่ใช้ถุงบีบแบบหยาบกันนะ ทีนี้เราก็จะมาตัดปลายถุงบีบก่อน แต่อย่าตัดลึกมากนะคะ ถ้าตัดลึกมากเนี่ยพอหัวบีบมันจะเข้ามันจะหลุดออกมาค่ะ แล้วเราก็ยัดหัวบีบเข้าไปอดีลคันนี้ของพี่พี่ตัดน้อยไปหน่อยอันนี้มันใหญ่เราก็ตัดเพิ่มได้ค่ะ อ่าหนูก็เพิ่มได้อ่าแล้วพี่ก็ดันหัวบีบมันขึ้นมานะคะ เห็นไหมค่ะทีนี้เนี่ย ก่อนที่เราจะใส่ครีมลงไปเนี่ย เรามาเราต้องปิดเหมือนปุดมันไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวครีมมันอาจจะไหลได้ แล้วก็หมุนอ๋อบอ่ะหมุนแล้วก็เราก็ยัดมันลงไปอย่างนี้นะคะ เพื่อเป็นการเหมือนกับปุดไม่ให้ตัวบัตเตอร์ครีมของเรามันไหลลงไปเสร็จแล้ววิธีการจับถุงบีอ่ะเดี๋ยวดูปุดหรือยังคะโอ้โหแน่นมั่นคงกดมันลงไปเลยอะค่ะใช่เสร็จแล้ววิธีการจับถุงบีบนะคะทำมือเป็นรูปทรงอย่างนี้นี่นะคะค่ะ แล้วเราก็ สอดมันเข้าไปใช่ไหมค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าให้มันกระชับกับมือของเราค่ะพี่หรือให้มันอยู่ในตัวอุ้งมือของเราอ่ะได้ลองดูเดี๋ยวพี่ทำของพี่แล้วเดี๋ยวให้ตินตินทำขนาดได้ครับแล้วก็เปิดปากถุงแล้วเราก็ตักตัวบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยครับใส่มันลงไป แล้วเราก็เอามือเนี่ยลูดมันขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วก็ใส่ดีเราเราแบ่งขึ้นกันเนาะไม่เหลือแล้ว เหลือเยอะเลยค่ะเล่นค่ะอ่ะพี่สอนวิธีเล่นถูกค่ะสนุกไหมหนูเป็นคนถนัดมือไหน คะ มือที่ถนัดคือมือที่จะต้องตักตักอัวเป็นพายะิไมไม่เป็นไรลองนะไม่เป็นไรจ้าของแบบนี้ไม่ต้องเรียนรู้กันไปนะจ๊ะแล้วปีแล้วปีเลยเสร็จแล้วเราก็เอาปากถูขึ้นมา เราก็ปิดเราเราไล่อากาศนออกมาหน่อย เพราะเดี๋ยวเวลาที่เราบีบเนี่ยพอมันมีฟองอากาศเนี่ยตัวพีมันจะไม่สวยอ๋อไม่เป็นไรโอเคทีนี้ถ้าเราจะบีบเนี่ยมีเค้กมาให้พี่บีบดีไหมคะ ได้ได้เลยค่ะอ่ะลองดู ขอบคุณมากค่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเค้กกล้วยหอมนะคะอ่ะ แล้วก็คลายตัว ดีที่เราทำถุ่มันเอาไว้ขายออกเลยนะ่าปล่อยตัวที่เราพันมันเอาไว้แล้วนะแล้วเราก็ทำการบีบอันนี้เราก็ทำมืออย่างนี้ อีกมือหนึงเราประคองเอาไว้ตรงช่วงหัวบีบคค่ะ แล้วเราก็เริ่มบีบกันไล่จากด้านข้างปึ๊บสวยมากเลยค่ะค่ะดดูหนูนะคะ ได้ค่ะอันไนี้ดต้องเริ่มจากรอบเข้ามาเนี่ย ค่ะ แล้วแต่คนถนัดบางคนอาจจะข้างในก่อน แล้ววนข้างนอกบางคนจากข้างนอกเข้ามาข้างใน ได้อยู่ได้อยู่มันชูโดนเลยเลยนั่นแหละตวัดเข้าข้างในปึ๊บอ่าโอเคได้อยู่นะคะชูสิคะว่าไหนสวยกว่า